พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมาก คือการชมภาพยนตร์ เพราะภาพยนตร์ไม่เพียงนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แต่ยังให้ความเพลิดเพลินกับผู้ชมด้วยครับ วทชเป็นหนึ่งในหน่วยงานพันธมิตร จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 โดยได้จัดฉายให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวนกว่า 6,000 คนในทีมฮุมโบลต์และสายใยแห่งชีวิตเพื่อนำเสนอว่าทุกสิ่งบนโลกล้วนมีความสัมพันธ์ต่อกัน เป็นการสร้างความตระหนักแก่ผู้ชม ถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้น ภายในงานมีการจัดฉายภาพยนตร์ 18 เรื่องจาก 10 ประเทศ ในรูปแบบซาวด์แทร็กภาคไทย และบรรยายไทย เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ และยังมีกิจกรรมพิเศษ เป็นเกมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ และทอล์กโชว์สร้างแรงบันดาลใจในเส้นทางนักวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน โดยนักวิจัยจากสวทช ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเยาวชนไทยโดย สวทช